สอนสตรีมเกม Nemo TV ผ่านมือถือมีขั้นตอนอย่างไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับ หรับวันนี้นะครับอาจารย์โอมนะครับก็จะมาสอนเพื่อนทุกคนนะครับใช้มือถือในการไลฟ์สตรีมเกมผ่าน Nemo TV ใครอยากจะได้วิธีการไลฟ์สตรีมเกม Nemo ผ่านทางคอมพิวเตอร์ อาจารย์โอมก็ทำมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับก็กดตรงไอคอน รูปเครื่องหมายตกใจด้านซ้ายบนนี้นะครับก็จะเจอตัววิธีการสอนนะครับการใช้โปรแกรม OBS ในการไลฟ์สตรีมเกมผ่าน Nemo นะฮะซึ่งผมทำไว้เรียบร้อยแล้วสตรีมเกม Nemo TV ผ่านมือถือมีขั้นตอนอย่างไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับ อันดับแรกนะครับสเต็ปบายสเต็ปเลยครับให้เราเปิดมือถือขึ้นมาครับไปที่ Google Play Store หรือ App Store นะฮะในที่นี้ผมใช้เป็นมือถือ iPhone นะฮะก็จะเป็นแอปสโตร์นะฮะซึ่งพอเข้ามาแล้วเนี่ยเราก็เซิร์ชเลยครับคำว่า Nemo นะฮะพิมพ์ว่า Nemo หรือว่า Nemo TV ก็ได้นะฮะก็จะเจอกันกับ 2 แอปนี้นะครับคือ มีตัวแรกนี่คือ Nemo TV Play Live Share นะฮะอีกตัวหนึ่งก็จะเป็น Nemo TV for Streamer ซึ่งเราเนี่ยจะสตรีมเกมนะฮะก็จะใช้เป็นตัวสีส้มสีแดงนี้เป็นหลักนะฮะส่วนตัวสีม่วงงนี้ เอาไว้สตรีม VJ แล้วก็เอาไว้ดูเกม หรือดูสตรีมผ่านทาง Nemo TV อีกครั้งหนึ่งนะครับ ซึ่ง 2 ตัวนี้จะต่างกันนะครับเพราะว่าอีกตัวหนึ่งเอาไว้ใช้สตรีมเกมอีกตัวหนึ่งเอาไว้ใช้ไลฟ์ VJ แล้วก็ดูคอนเทนต์ของ Nemo TV โอเคนะฮะ อ่ะพอโหลดเสร็จปั๊บก็ติดตั้งอะไรให้เรียบร้อยนะครับพอติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะได้ตัวหน้าจอนี้มานะครับนี่ครับแอปพลิเคชันนะฮะเห็นไหมครับว่าผมจะมีอยู่ด้วยกัน 2 ตัวเลย เพราะว่าผมจะใช้ทั้งไลฟ์สตรีมเกมแล้วก็ตัว VJ นะฮะซึ่งการสร้างรายได้หรือการทำคอนเทนต์ในการสร้างรายได้เนี่ยเดี๋ยวผมจะมาสอนอีกในอนาคตนะครับผมตอนนี้เดี๋ยวเรารู้วิธีการไลฟ์สตรีมเบื้องต้นไปก่อนละกันนะฮะซึ่งพวกเรานะครับจะไลฟ์สตรีมเกมนะฮะเราก็ไปที่ ตัว Nemo TV for Streamer นะฮะเข้าไปเลยครับผมนี่นะฮะอันดับแรกพอเข้ามาเนี่ยก็จะมีให้ให้สมัครสมาชิกนะครับ อันดับแรกพอเข้ามาก็จะมีการสมัครสมาชิกแบบนี้นะฮะซึ่งเราก็ลงทะเบียนนะครับกดลงทะเบียนเลยหรือว่าเราจะเชื่อมผ่านทางตัวโซเชียลมีเดียที่เรามีนะฮะข้อดีของการเชื่อมโซเชียลมีเดียคือ เราก็ไม่จำเป็นต้องจำพาสเวิร์ดมากนะฮะ ก็สามารถใช้ตัวโซเชียลมีเดียเข้าถึงข้อมูลได้เลยนะฮะ ผมใช้เป็นตัว Facebook ในการเชื่อมข้อมูล ผมก็กดไปที่ปุ่ม Facebook เลยดำเนินการนะฮะ ซึ่งก็ปกติง่ายๆทั่วไปเลยนะฮะ ให้ Nemo TV เข้าถึงข้อมูลของพวกเราได้ เสร็จปั๊บ มันจะเจอหน้านี้นะครับ พอเข้ามาหน้านี้ปุ๊บเนี่ย อันดับแรกนะครับ ตัว 480p ที่อยู่ด้านบนเห็นไหมครับ ตัว 480p เนี่ย หมายความว่าความละเอียดที่เราจะไลฟ์สตรีมซึ่งเกมของเราเนี่ยนะฮะอยากจะให้เพื่อนๆที่รับชมเนี่ยดูชัดขนาดไหนก็สามารถเลือกได้ที่ตรงนี้นะฮะกดเข้าไปนะครับผมมันจะมีความชัดอยู่ที่ 3 ระดับนะครับคือ 720p คือระดับ HD เนี่ยนี่คือชัดที่สุดนะฮะแล้วก็ 480p นะครับนี่คือ SD นะฮะแล้วก็ 360p นะฮะซึ่ง อันนี้ก็จะเป็นเม็ดเม็ดเม็ดเม็ดพิกเซลหน่อยนะฮะ ถ้าอยากให้เพื่อนๆที่รับชมชมได้แบบคมชัดนะฮะก็เลือกที่ 720p นะฮะ แต่ก็ต้องดูด้วยว่าอินเทอร์เน็ตที่เราใช้เนี่ยไหวขนาดไหนนะ ถ้าอินเทอร์เน็ตของเราไม่ค่อยแรงนะฮะก็ใช้ 480p แต่ว่าเพื่อนๆ ต่อ Wi-Fi นะฮะจากอินเทอร์เน็ตที่บ้านสามารถไลฟ์สตรีมเกมได้เนี่ยก็ใช้ 720p เลยจะได้ความคมชัดที่เยอะที่สุดนะฮะส่วนตรงกลางนะฮะเล่นเลื่อยเปื่อยนี่คือชื่อนะครับผมสมมุติว่าเราจะสตรีมเกมอะไร เราจะตั้งชื่อสตรีมว่าอะไร เช่นผมจะจะจะตั้งว่าเล่นเกม เล่นเกมฟรีไฟ์ กัน ผมก็พิมพ์ไว้ นี่ฮะคือการตั้งชื่อสตรีมเสร็จปั๊บ ผมก็ไปเลือกเกมนะฮะ กดที่เลือกเกมนะครับ เมื่อกี้ผมเลือกเกมอะไรนะฮะฟรีไฟใช่ไหมครับ ผมก็ไปเลือกเลยนี่ฟรีไฟกดปุ๊บ เรียบร้อยฮะเลือกภาษาที่จะสตรีม เราอยากจะไลฟ์สตรีมเป็นภาษาอะไร แน่นอนแหละฮะ เราคนไทยก็คงจะไลฟ์เป็นภาษาไทยใช่ไหมถ้าเราไปเลือกภาษาอื่นนะครับ วิดีโอของเราก็จะไปขึ้นที่ประเทศอื่น ซึ่ง คนประเทศอื่นเขามาดูเราเขาฟังไม่รู้เรื่องเขาก็จะไม่ดูเขาก็จะออกไปใช่ไหมฮะฉะนั้นก็ใช้เป็นตัวนี้นะ เลือกภาษาไทยนะครับ ตามนี้นะฮะ เสร็จแล้วนะครับกดเริ่มไลฟ์สตรีมเลย หรือว่าจะกดตรงปุ่มสี่เหลี่ยมแล้วมีลูกศรชี้ทะแยงขึ้นบนเนี่ยเป็นการแชร์วิดีโอ แน่นอนครับว่าเราไลฟ์สตรีมก็อยากให้คนมาดูใช่ไหมครับ ก็สามารถที่จะกดแชร์นะฮะไปที่โซเชียลมีเดียที่เรามีได้ไม่ว่าจะเป็น Facebook Line นะฮะทวิตเตอร์หรืออื่นๆ d i s c o r อะไรอย่างนี้นะฮะที่เราอยากจะให้เพื่อนๆมาติดตามรับชมเราก็สามารถกดแชร์ออกไปได้นะครับ เสร็จแล้วนะครับก็กดปุ่มเริ่มสตรีมนะฮะทำการไลฟ์สตรีมเรียบร้อยแล้วก็พับหน้าจอออกมานะฮะแล้วก็เข้าไปในเกมที่เราจะไลฟ์สตรีมเช่นสมมุติว่าผมเป็นฟรีไฟใช่ไหมผมก็กดเข้าฟรีไฟแล้วก็เริ่มเล่นเกมไลฟ์สตรีมทุกคนก็จะเห็นวิดีโอผมผ่านตัวอันนี้เรียบร้อยนะครับตามนี้เลยนะ ก็เนี่ยแหละฮะเป็นการไลฟ์สตรีมเบื้องต้นนะครับสำหรับฝั่งของ iOS หรือ Apple iPhone นะฮะ ส่วนทางฝั่งของ Android นะฮะ ก็ไม่ต้องน้อยใจครับ เพราะว่า Android ก็มีเหมือนกันนะฮะ ที่ Google Play นะฮะ ก็จะมี Nemo TV สำหรับสตรีมมาไลฟ์สตรีมนะครับ ก็เนี่ยตามนี้เลยฮะ ซึ่งถามว่าโอเคไหมก็ โอเคครับ มันใช้ใช้งานเหมือนกันกับทาง iPhone เดะเลยนะฮะ ก็กดโหลดปุ๊บแล้วก็ติดตั้งเสร็จปั๊บก็เข้าไปทำงานแบบ เมื่อสักครู่นี้แหละนะครับแล้วก็ไลฟ์สตรีมจริง ๆ Android จะใช้ง่ายกว่าด้วยซ้ำนะครับก็เป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับการไลฟ์สตรีมเกมนะครับผ่าน Nemo TV นะฮะส่วนคราวหน้านะครับอาจารย์โอมจะมาสอนวิธีการสร้างรายได้นะครับกับ Nemo TV หลักหมื่น โดยที่คนที่เข้ามาไลฟ์สตรีมอายุไม่ถึง 18 ก็สามารถสร้างรายได้หลักหมื่นได้นะครับจะเป็นยังไงนะครับก็อย่าลืมกดไลค์ กด Subscribe Channel ไว้ด้วยแล้วกันนะครับผมแล้วเจอกันคลิปวิดีโอหน้านะครับผมเป็นอย่างไรกันบ้างครับสำหรับคอนเทนต์ที่อาจารย์โอมนำมาเสนอในวันนี้นะครับน่าจะถูกอกถูกใจนะครับ หากเพื่อนๆชอบนะฮะก็ฝากกดปุ่มไลค์กดปุ่ม Subscribe กดปุ่มกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆ จากช่องอาจารย์โอมต่อไปในอนาคต และเป็นกำลังใจให้กับอาจารย์โอมทำช่องต่อไปในอนาคตด้วยแล้วกันสำหรับเพื่อนๆนะครับที่มีคำถามนะครับหรือว่าข้อข้องใจนะครับหรืออยากจะรู้วิธีการใช้โปรแกรม OBS ในการไลฟ์สตรีมเกม หรือว่าจะเป็นการใช้มือถือนะครับในการไลฟ์สตรีมเกมผ่าน n i m o TV อื่นๆ หรืออยากได้ความรู้อะไรเพิ่มเติม สามารถคอมเมนต์บอกไว้ได้ที่ใต้ล่างคลิปนี้นะครับเดี๋ยวอาจารย์โอมจะไปหาข้อมูล แล้วก็มาทำคลิปให้เพื่อนๆทุกคนได้รับชมกันสำหรับวันนี้อาจารย์โอมก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คราวหน้านะครับบ๊ายบายครับ